ช่ไหมเคยเล่นโอเคขายได้ไฟถูกไข่ตัวตีประตูทห่หนึ่งพันตอนน้าขอจะเพิ่งไปนะขอลงกลับไปก่อนอย่าเพิ่งไปอต่เพิ่งไปสี่เว้ย อันนี้มีตู้ไอ้ไม่มีอะไรไปหรอกไม่เีอะไรอืมมูจังวะไม่เป็นไรไปต่ออย่าไกลกันนะอย่าไปไกลกันนะเดินเดี๋ยวเดินีจับตกอืมมืดตึ๊ดตื่นประตูที่เจ็ดนะนี่ประตูที่เจ็ดอืมมันมืดมากเลยเธอได้ทำอันนั้นเปิดกี่บ้างปะที่ผ่านมา มันจะเปิดเนี่ยหรอเอ๊ด่านด่านทำไงวะ ขอที่สำนักได้ทำไงวะ มาคิดอยู่ว่าแต่อย่างหีนว่าแม่เล่นนานคือขดชิดจักตัวของสมองที่นีน้อยนิดผมก็ไม่ได้เล่นเลย อ่ะเจอคันโยกแล้วเนี่ยเจอคันโยกแล้วเหมือนกันโอ้โยกไปแล้วอไอโยกไปแล้วอ่ะไม่ใช่กับปี๊บปะไม่ใช่กับพี่บนะเฮ้ยอาจจะวัดตายมึงโดนผีดันแน่มึงชามึงโดนผีดันผมจะไม่นี้คุณจอันนี้ประตูฝั่งนี้ฝั่งนี้ ต้หน้ำนำไป โอเคโอเคโอเค มีกูรูผู้รู้สองคนนะครับดูเก๊ก่อนไม่มีเก๊ใช่ไหมเอาเกีไม่มีเก๊ไปต่อเขียวว่ามัน เขียวว่ามันจะกัดสินใจเข้าตู้เข้าตู้เอาเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ไม่อาจจะเข้าไม่ทันว่ะไานไม่เข้าตู้วะเข้าหรือยูมันเข้าไม่ทัน มันกระตุกเจอมึงแย่งไอ้ชนะเรื่องตู้ที่มันจะเข้ากะตู้กูอ้าวเหรอมันมันเข้าตู้ซ้อมไม่ได้อะเขาไปอมไม่ได้บ้าหรือเปล่า